ดรสุเรศท่านให้นิยามความหมายของคำว่าการุณาเนี่ยไว้อย่างน่าประทับใจมากบนความยากไร้ขาดแคลนบนความอ่อนด้อยเปราะบางของเพื่อนร่วมในชุมชนของเราเนี่ยเราจะมีส่วนในการช่วยเหลือ มีส่วนในการเอื้อเฟื้อ ที่จะนำความกรุณาไปถึงเขาได้อย่างไร เวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกครั้ง เรารู้สึกลำบากใจที่จะคุยเรื่องความตายกับตัวเขาเองแล้วก็ญาติบางคนเขาก็จะคิดว่าหมออะไรมาเยี่ยมแล้วมาพูดเรื่องความตาย จนกระทั่งเราได้มีโอกาสนะคะ ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการตายดี มันอาจจะต้องมีการเตรียมจิตใจ หรือว่าเตรียมสภาพแวดล้อมของเขาให้พร้อมสำหรับการที่เขาจะจากไป การเป็นกระบวนกรของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการเชื่อมประสานแค่นั้นเอง เราจะต้องมีคู่มือหรือเครื่องมือที่ที่จะนำเราจะไปสื่อในเรื่องนั้นให้มันชัดเจน เครื่องมือตัวนี้จะบังคับเราว่าเราควรจะไปทิศทางไหน เราพูดเรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่คุยยากเนาะแต่ถ้าเรามาชวนเขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไพ่ไขชีวิต เวลาเราถามใบที่เขาได้จับฉลากขึ้นมาได้ เรารู้สึกสบายใจ เพราะเราไม่ได้ตั้งคำถามตัวนี้เพื่อคาดคั้น อยากจะเอาคำตอบจากเขาเหมือนกับว่าเออเราไม่ได้เตรียมคำถามมานะ แต่เขาหยิบได้ไพ่เองอย่างนี้ค่ะเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่า เออ เรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนดีนะที่หมอมาชวนคิดเขาเขาพูดว่าเออบางเรื่องเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องทำยังไง แต่พอเราไปชวนคุยทำให้เขามีความคิดว่าต่อไปเขารู้ละว่าเขาควรจะจัดการชีวิตเขาแบบไหนเพราะนั้นนะพี่คิดว่าการที่เราใช้ไพ่ทำกับคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งทำกับคนที่เตรียมพร้อมที่จะยอมรับความตายะมันจะเกิดการเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนในครอบครัวเอง ทั้งตัวเราเอง หรือแม้กระทั่งทั้งกระบวนการเองค่ะ จุบันนี้มันมีสมุดเบาใจ ถ้าเกิดมันอะไรขึ้นมาอย่างนี้ค่ะวันเราเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอาจจะพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นแล้วก็ได้ แต่ถ้าเราได้เขียนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งค่ะมันเป็นความสบายใจค่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่าจะให้ใครตัดสินใจในเรื่องชีวิตของเรา ก็สั่งไว้เลยนะห้ามเอาอะไรมาแย่จมูกเด็ดขาดะถ้าฉันจะตายก็ให้ฉันตายที่บ้านเพราะฉันอยากตายที่บ้านให้มันเป็นไปตามเนี่ยตามที่เราเขียนไว้ เพราะฉะนั้นความสบายใจมันก็เกิดขึ้น ให้ฝนเป็นเครื่องมือในการดูแลความรู้สึก ดูแลจิตใจของผู้ดูแลด้วย เพราะว่ามันมีบัตรคำนะคะมันมีไพ่ความรู้สึกให้ญาติให้ผู้ดูแลเขาเลือกบางทีเขานึกไม่ออกว่า ความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้คือความรู้สึกไหน แต่พอมันมีเครื่องมือมีไพ่ฝ เขากลับมาถามความรู้สึกตัวเองว่าจริง ๆ เขามีความรู้สึกในเรื่องไหนชัดเจนขึ้นนะคะที่สำคัญเลยคือเขาสามารถบอกความต้องการ ความช่วยเหลือที่เขาต้องการได้รับซึ่งเราอะค่ะเป็นกระบวนการเรามีความรู้เราสามารถประสานเครือข่ายที่เขามีความต้องการให้ความช่วยเหลือเขาได้่ยค่ะชีวิตคนเรา มันจะอยู่แค่นี้ค่ะ ว่าถ้าเกิดเรามีชีวิตอยู่หน้าตอนนี้แล้วชีวิตเรามีความสุข แต่ถ้าตอนที่เราจะตายเราก็ขอตายแบบดี ไม่ได้หวังว่าให้เขาต้องใช้กันทุกคนนะฮะแต่อย่างน้อยก็สกกิกิดใจเขานิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีเครื่องมือแบบนี้นะ เออเราควรจะทำไหมอะไรเงี้ยการตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอานั่นเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าเราให้ข้อมูลเขาสิ่งที่เรากระบวนการ ที่จะต้องมีก็คือในเรื่องของการฟังพี่ว่าถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจ เข้าใจเขาอะเข้าใจเขาจริงๆ ว่าในเวลานั้นเขาทุกอะไรเขาอยากจะสื่ออะไรเขาอยากจะบอกอะไร บางทีเขาไม่สามารถบอกลูกได้เขาอาจจะบอกผ่านเราให้ไปคุยกับลูกได้ ชมพูกรุณาในความหมายก็คือว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะตายได้ทุกขณะจิตเด็กก็สามารถตายในวันนี้ได้ ผู้ใหญ่ก็สามารถตายในชั่วขณะนี้ได้ เพราะฉะนั้นการตระหนัก แล้วก็เตรียมตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญ ความกรุณาของเราคือ ความกรุณาต่อการอยู่ดีและก็ตายดี